พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน เทคโนโลยีนาโนเอนแคปซูลเลชันรักสิ่งแวดล้อม ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสำอาง การนำเทคโนโลยีนาโนเอนแคปซูลเลชันมาช่วยในการนำส่งสารสำคัญ ในผลิตภัณฑ์ให้ออกฤทธิ์ตรงจุดและเร็วขึ้นครับ ซึ่งตอนนี้ก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีนาโนเอนแคปซูลเลชันที่นอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ได้สูงขึ้นด้วยครับ ทีมนักวิจัยของบริษัทไลออนประเทศไทย จำกัดร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และโรงงานผลิตเครื่องสำอาง ต้นแบบ สวทช พัฒนาเทคโนโลยี ทรานเดอร์มาไวท์ซึ่งเป็นอนุภาคนาโนเอนแคปซูลเลชันที่ผลิตจากสารสกัดถั่วเหลือง และสารในกลุ่มโพลีไฮดริกจากน้ำมันปาล์มย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปราศจากสาร VOC นอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีทรานเดอร์มาไวท์มาใช้ในการผลิตโลชั่นบำรุงผิวที่มีคุณสมบัติซึมผ่านผิวหนังได้ดี และมีสีผิวที่สว่างขึ้นหนึ่งระดับเมื่อเทียบบนสกินโทนแพนโทน สนับสนุนโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000